สวัสดีครับ ผมดรพิชัยผู้สัมพันธ์นะครับหรือเรียกสั้นๆ ว่าอาจารย์ยีนะครับวันนี้มาพบกันในสัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์สุดท้ายของรายวิชานะครับ ในหัวข้อการนำเสนอความคิด หรือ pitching นั่นเอง pitching คืออะไรนะครับ ช่วงนี้เราจะได้ยินคนพูดถึงคำว่า pitching บ่อยนะครับ ความหมายของ pitching นั่นก็คือการนำเสนอความคิดนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับ ความคิดอื่นๆที่มีคนมานำเสนอให้กับผู้สนับสนุนหรือผู้ที่จะให้ทุนต่างๆ ถ้าถามว่าพิชชิ่งจะมักจะถูกใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับคือจริงๆพิชชิ่งเนี่ยก็เราจะได้เห็นในอุตสาหกรรมโฆษณาเนี่ยจะใช้การพิชชิ่งในการนำเสนอไอเดียให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาออย่างอย่างอย่างสม่ำเสมอนะครับ นะครับลูกค้าก็จะต้องทำการโฆษณาสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการนำเสนอสตอรี่บอร์ดหรือเรื่องราวของโฆษณาให้กับลูกค้านะครับไอเดียไหนที่น่าสนใจแล้วก็ลูกค้ามองว่ามันตรงกับคอนเซปต์ของขององค์กรหรือของสินค้าของตัวเองเนี่ยแล้วก็น่าสนใจจริงๆนะครับลูกค้าก็จะเลือกเอเจนซี่นั้นในการเป็นผู้ผลิตงานโฆษณาให้ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า พิชชิ่งเนี่ยจะใช้ในสถานสถานการณ์ไหนได้ได้บ้างเนี่ยก็จริงๆก็คือเป็นการนำเสนอไอเดียให้กับทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรที่เขาต้องการไอเดียแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะไปไปพัฒนาเป็นโปรเจกต์อื่น ๆ ต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของตัว SE Pitching เนี่ยก็เราจะเห็นว่าก็มีผู้ให้ทุนหลากหลายนะครับ ที่ที่มีทุนให้กับ SE ในการที่จะ ไปพัฒนาให้เป็น SE ที่เติบโตขึ้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปเนี่ยแต่ด้วยด้วยความที่งบประมาณหรือเงินทุนในการสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีอยู่จำกัดนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกนะครับ ไอเดียที่ SE แต่ละ SE เนี่ยนำเสนอมาที่คิดว่าจะตอบโจทย์ แล้วก็ใช้เม็ดเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้เม็ดเงินนั้นกับ SE รายนั้นต่อไป ส่วน elevator pitching นะครับหมายถึงอะไรคือ แปลความหมายกันทีละคำเลย elevator ก็หมายถึงลิฟต์ใช่ไหมครับ ส่วน pitching ก็อย่างที่บอกก็คือเป็นการนำเสนอไอเดีย elevator pitching เนี่ยอลองนึกถึงสถานการณ์นะครับ ก็คือว่าเราจะต้อง pitching ให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่สนับสนุนเนี่ย บนลิฟต์นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าคือระหว่างที่เรากำลังเดินทางขึ้นลิฟต์จากชั้น1ขึ้นไปชั้นบนสุดชั้น 10เนี่ยมันจะมีเวลาเพียงแค่ 30 วินาที หรือแค่ 2 นาที เท่านั้นที่จะขายไอเดียให้กับผู้บริหารท่านนั้น ในการที่จะซื้อไอเดียของเราแล้วก็ให้เขาให้ความสนใจกับไอเดียของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำ elevator pitching เนี่ยมันเป็นการ ฝึกฝนนะครับในการที่จะนำเสนอไอเดียที่ที่ที่น่าสนใจของเราเนี่ยในระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด เพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถนำเสนอไอเดียที่ที่ดีได้จริงๆเนี่ยจะต้องใช้ elevator pitching นะครับในการฝึกฝนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะช่วยให้เรากลั่นกรองแล้วก็คัดกรองความคิดของเราให้ให้สั้นและกระชับที่สุดและสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างน่าสนใจในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้นนะ สมมุตินะครับ ลองลองคิดคิดภาพตามนะครับ สมมติว่าเรากำลังเดินเข้าตึกไปทำงานนะครับอยู่ ๆ เจอบิลเกตเดินผ่านเข้ามาปุ๊บแล้วก็เราขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์เดียวกับบิลเกตเนี่ยซึ่งบิลเกตขึ้นไปชั้นเดียวกับเราด้วยชั้น10 ซึ่งระยะเวลาขึ้นไปเนี่ยไม่เกินไม่เกิน 1 นาที ลองนึกดูนะครับ สมมุติเรามีไอเดียที่จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ที่ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ แต่เราหาเงินทุนอยู่ เราต้องการเงินทุนสัก1ล้านเหรียญ แต่มันในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะไปหาทุนแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของการนำเสนอไอเดียระยะเวลาสั้นๆ หรือ elevator pitching เนี่ย ถ้าเราสามารถคัดกรองกันกลั่นเกลา แล้วก็สามารถนำเสนอสิ่งที่อยู่ในสมองของเราออกมาเป็นคำพูดที่สะดุดหูของบิลเกตได้ ไม่แน่หลังจากลิฟต์เปิดขึ้นมาที่ชั้น 10บิลเกตอาจจะขออีเมลของเรา หรือไม่ก็ขอเบอร์ให้ยูมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเดี๋ยวไอติดต่อยูกลับมานะ ไอเดียยูน่าสนใจมาก เพราะฉะนั้นคือเรื่องของ elevator pitching เนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับทุกๆ คนได้นะครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ SE ทุกคนรายใหม่ทุกคนเนี่ยได้ลองฝึกฝนดูนะครับ ความหมายของ pitching ในนิยามของผมสั้นๆ ก็มีดังนี้นะครับ P ก็คือ presentation I ก็คือ inner นะครับ T ก็คือ timing C ก็คือ charming และ H H ก็คือ hot button นะครับ เดี๋ยวจะมาดูความหมายอย่างชัดเจนกันดังที่ผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับ